ันนี้กระทงของพี่ขิงนะคะนี่เพิ่งได้แค่นี้ นี่สวย ส่วนอันนี้ของพี่ตุ่สวยนะอ้เขินนะคะทุกคน แล้วดูของเรา นี่ อันนี้คือยังทำไม่เสร็จเลยนะคะ นี่ ตอนการทำตอนนี้นะคะนื่ให้เราทำแบบนี้ แล้วก็ม้วนอีกรอบนะคะให้เป็นแบบนี้ แล้วก็จับพิกแบบนี้ ม้วนอีกสองรอบกันค่ะก็ได้หักก็จอแล้วเอาลงมา ก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็พับแบบนี้ ได้แล้ว มันก็จะอ่านเบี้ยวนิดนึงนะคะ เพราะว่า ก็เพิ่งเคยทำนะคะ แล้วต้องทำไม่นขอไมก่อนนี่นะคะ เก๊ก็จะเอาเข็มนะปักลงไปเลย ก็จะประมาณนี้นี่ทำจนครบเลยเหรอคะใช่ค่ะ อิวออนะคะทุกคนคะ ต่อไปจะเป็นดอกกุหลาบแบบนี้นะคะอืมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอียอย่างแรกเราต้องพับแบบนี้ แล้วก็พับแบบนี้นะคะ พับขึ้นพับลงแบบนี้นี่จะตัดออกก็ได้นะคะ ข้างบน านตะวันดาวเรืองไม่ใช่ทานตะวัน นี่เลยเขาจะทานตอนนี้เขาจะทานกานเสร็จยังยังทำไรระวังมันหลุดนะคะทุกคน ถ้ามันหลุดก็คือต้องทำใหม่ ถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มแข็งๆ ก็ตัดออกเลยนะคะ ตัดออกเลยน่ารัก ปรับไว้นะคะ แต่ทุกคนระวังด้วยนะคะ เราจะเอานิ้วเกี่ยวแค่ถ้ามันไม่ตรงก็ทำให้มันตรงไปเลยแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มตรงกลาง ก็จะได้ แล้วแล้วเราก็ปอับไปเลยปอับรอบๆเลยก็จะแบบจุ๊จุ๊จุ๊ดูแล้วต้องสวยแน่ๆอันนี้คือชมพูิ หมดก็คือต้องไปขอใหม่นะคะทุกคนแกเสร็จแล้วดูสิ ก็สวยนะแล้วดูของคุณแม่ ทุกคนคือแบบมันสวยมาก เรายังทำไม่เป็นเลย แต่แม่ทำดอกกุหลาบไม่เป็นนะคะทุกคนใส่แค่ดอกดาวเรืองของเราก็เต็มแล้วนะเนี่ย เพื่อนวันนี้นะคะ เกียร์จะพาทุกคนไปทำกระทงในวันลอยกระทงกันค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ อันนี้คือเจ๊ตกแต่งเสร็จแล้วนะ ก็จะประมาณนี้จะมันถ่ายจะถ่ายถึงคือไหมนี่ไปถ่ายอยู่บ้าง ส่วนอันนี้ของคุณแม่ถ่ายเลยได้ไหมล่ะ นี่ ส่วนของ เพื่อนๆอันนี้ของคุณตูนปิดชาร์จนไปอันนี้ของพี่สิงกำลังจะตกแต่งนะคะ ทุกคนคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าถึงตอนเย็นเป็นลอยกระทงนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้นะคะ ไม่พลาดแน่นอน กระทงมาเสร็จแล้วนะคะ ที่แม่ทำให้นะคะส่วนส่วน อันนี้ของเกสสองอันเลยสองอันบ้าไม่แบ่งเพื่อนเลย ไปลอยไปเลย ไปเลไปยเลยไปลอยกระทงค่ะมเงียบเหงามามักนาวิ่งครับมันมครปีหน้าจะมีคนมาลอยกับเราไหมเรามาดูกันใช่ มีแต่พวกเราลอยมืดตื่นเลยทุกคน แม่ถ้าเจ้าก้าแม่ไปอยู่ในน้ำจ้ะอะไรล่ะก้า ขอพี่ตูนถ่ายรูปด้แล้วทุกคยนบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยนะ บ๊ายบายมื่อตื่นเลยมืดตื่นตื่นอยากถ่ายอ่ะบ๊ายบายไปครับ เอาไฟก่อนไม่งั้นมองไม่เห็น